สำหรับการสร้างและใช้งานโปรแกรมนั้น ขอเชิญพบกับมิสเตอร์อัมคุง ต่อได้เลยนะคะ สวัสดีครับ วันนี้ผมมีโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มาแนะนำทุกๆท่าน เราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยครับ p o p l e t เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการสร้างแผนผังความคิด หรือ Mind Map ที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่รองรับการดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน p r o p e t นั้นมีจุดเด่นในเรื่องของรูปแบบการใช้งาน ที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้เรียนในหลาย ๆ ช่วงชั้นอีกด้วยนะครับ ในขั้นตอนแรกนั้น ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน p r o p e t ลงบนอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน p r o p e t ขึ้นมา จากนั้นก็สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกเลยละครับ ในขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้งานเลือกที่ไอคอน หรือสัญลักษณ์รูปเฟือง แล้วเลือกที่ Make New p r o j e t เพื่อสร้างกล่องข้อความขึ้นมาสำหรับการสร้าง Mind Map ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดได้ โดยสัมผัสที่บริเวณรูปสามเหลี่ยมมุมใดมุมหนึ่งไว้ แล้วลากออกมาบริเวณพื้นที่ว่าง กล่องข้อความก็จะขยายขึ้นนั่นเองครับ และเมื่อเราสัมผัสที่กล่องข้อความแล้ว เมนูการใช้งานทั้ง 4 เมนูจะปรากฏขึ้น เมนูที่ 1 การเปลี่ยนสีกล่องข้อความ เมื่อสัมผัสเลือกที่ไอคอนแล้ว จะมีสีกล่องข้อความปรากฏขึ้น เมนูที่ 2 การใส่ตัวอักษรและการตั้งค่า เมื่อสัมผัสที่ไอคอนนี้แล้วแอปพลิเคชันจะให้ผู้ใช้งานใส่ข้อความที่ต้องการ พร้อมทั้งสามารถปรับตั้งค่าขนาดและการจัดวางได้เช่นกันครับ ก่อนที่เราจะไปต่อกันที่เมนูที่ 3 นั้น ผมขอแนะนำเพิ่มเติม ในส่วนของการสร้างกล่องข้อความที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยการสัมผัสเลือกที่สัญลักษณ์จุดวงกลมที่อยู่รอบๆกล่องข้อความทั้ง 4 ด้าน แล้วลากออกมายังบริเวณพื้นที่ว่าง เราจะได้กล่องข้อความเพิ่ม โดยมีเส้นการเชื่อมโยงความคิดจากหัวข้อหลักเกิดเป็นกล่องข้อความย่อยขึ้นมานั่นเองครับ เมนูที่ 3 การเขียนหรือการวาดภาพลงในกล่องข้อความ เมื่อผู้ใช้งานสัมผัสเลือกแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกสีที่ต้องการ จากนั้นก็สามารถเขียนหรือวาดภาพลงไปในกล่องข้อความได้เลยครับ เมนูที่ 4 เมนูสุดท้าย นั่นก็คือการเพิ่มรูปภาพเมื่อผู้ใช้งานสัมผัสเลือกแล้วแอปพลิเคชันจะปรากฏเมนูช่องทางการนำรูปภาพมาใช้งานทั้งหมด 3 เมนูด้วยกันครับ ซึ่งได้แก่ Open Library หรือการเลือกรูปภาพจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน Take a photo หรือการเปิดเมนูการถ่ายภาพเพื่อทำการถ่ายภาพสำหรับการใช้งานในกล่องข้อความ และสุดท้าย Paste Image หรือการแปะภาพ โดยผู้ใช้งานต้องทำการ Copy รูปภาพที่ต้องการใช้งานก่อน จึงจะสามารถเลือกเมนูนี้เพื่อแปะภาพที่ Copy ลงในกล่องข้อความได้ครับ เพื่อความสะดวก สำหรับการเคลื่อนย้ายการใช้งานวัตถุหรือกล่องข้อความนั้น ผู้ใช้งานสามารถทำได้พร้อมกันหลายๆชิ้นใน 1 ครั้ง โดยให้เลือกไอคอนรูปเฟืองด้านบน จากนั้นให้เลือกเมนู Multi Select Puppet หรืออีกหนึ่งวิธีการ นั่นก็คือการสัมผัสกล่องข้อความพร้อมกัน 2 นิ้ว กล่องข้อความที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งนั่นหมายถึงการเลือกวัตถุหรือกล่องข้อความนั้นแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งได้ตามความสะดวกเลยละครับ จากนั้นก็สามารถทำการเคลื่อนย้ายวัตถุ หรือกล่องข้อความที่เลือกได้ โดยการสัมผัสกล่องข้อความที่เลือก แล้วเลื่อนนิ้วที่สัมผัส ไปยังบริเวณที่ต้องการให้กล่องข้อความนั้นอยู่ครับ นอกเหนือจากนี้ หากในกรณีที่กล่องข้อความของผู้ใช้งาน มีจำนวนมาก และต้องการเลือกวัตถุหรือกล่องข้อความทั้งหมด ให้ผู้ใช้งานเลือกที่ไอคอนรูปเฟืองเช่นเดิมครับ จากนั้นให้เลือก select all p r o p e t application จะทำการเลือกกล่องข้อความทั้งหมดให้ โดยกล่องข้อความจะเปลี่ยนไปสีเหลืองเช่นเคยนั่นเองครับ และเมื่อผู้ใช้งานสร้าง Mind Map เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบภาพรวมได้ โดยการสัมผัสเลือกที่ปุ่ม View All ทางด้านมุมบนซ้ายมือครับ ผู้ใช้งานสามารถเลือกการบันทึก Mind Map ที่สร้างได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่การ Export เป็นไฟล์ PDF หรือการเซฟเป็นไฟล์เอกสาร ผ่านอีเมล การ Export เป็น JPEG หรือเซฟเป็น ไฟล์รูปภาพผ่านอีเมลและสุดท้ายการ Export หรือเซฟเป็น ไฟล์รูปภาพครับ หากผู้ใช้งานต้องการลบวัตถุ หรือกล่องข้อความทั้งหมดสามารถทำได้ โดยการสัมผัสเลือกที่ปุ่ม Clear All เพื่อทำการลบวัตถุ หรือกล่องข้อความทั้งหมดนั่นเองครับ จะเห็นได้ว่าเราสามารถสร้าง Mind Map หรือแผนผังความคิดด้วยแอปพลิเคชัน Puppet โดยสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ด้วยการเชื่อมโยงความคิดในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่าย และยังสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วยนะครับ หลังจากที่ทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการใช้งานไปแล้วนะคะ ท่านสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของท่านได้เลย อย่าลืมนะคะ ส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอสั้นๆ มาให้อาจารย์กับเพื่อนๆ ได้ร่วมชื่นชม เพื่อว่าเราจะได้รู้ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนสิ่งที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับของแต่ละคน มาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของเราต่อไปค่ะ